ไปดูเลไล่มันกันตามพี่เขาไปเถอะครับ เราต้องดูแลมันสำหลังบ้าง ไม่งั้นเนี่ยมันจะน้อยใจ พี่น้องเกษตรกรบางราย อาจคิดว่ามันสำปะหลังเป็นพืชที่ปลูกแล้วทิ้งให้โตโดยไม่ต้องดูแลก็ได้ ความเข้าใจนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดแม้มันสำปะหลังจะต้องการการดูแลน้อยกว่าพืชชนิดอื่นนะ แต่ถ้าจะทิ้งทิ้งคว้างงเนี่ยไม่ได้เลยทีเดียวนะครับ ต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการกำจัดวัชพืช รวมไปถึงตรวจตา โรคและก็แมลง โดยทั่วไปควรสำรวจแปลงอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง แต่ในกรณีที่สภาพอากาศมันแรงจัด หรือกำลังมีโรคและแมลงระบาดเนี่ยก็ควรสำรวจแปลงทุกๆ 3 วันเลยนะครับ